ไหนวะลูกเล็กๆ พอที่เหลือขายแกไปเอากระดังมาลองกระดัง ทุเรียนทอดอร่อยไหมอร่อยทอดยอดเลยเดี๋ยวบ้านสวนไปตาขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะคะ